ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่ง จะเลือกบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีเท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อม ที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทชจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมและการทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว โดยภายในกิจกรรมนอกจากฝึกให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ทดลองทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนกวดวิชา V by the Brain จากการจัดกิจกรรมพบว่าแม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลก็สามารถเรียนรู้ได้เท่า เทียมกับคนอื่นสามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวด ในเวทีต่าง ๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย สนับสนุนงานวิจัยโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000